แล้วจะกินนังส่วง มีนังส่วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำงมือม่วงที่กูไม่ม่วงแต่กูยัง